ยังไงกันบ้างครับกับการเรียนในหัวข้อที่ผ่านมานะครับในเรื่องของ Quick Analysis นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ 2 แล้วนะครับในบทที่4นะครับจะเป็นเรื่องของการหาผลลัพธ์นะครับ การหาแนวทางที่เป็นไปได้ แล้วก็การคาดการหรือพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตล่วงหน้านะครับ ซึ่งผู้เรียนเคยตั้งคำถามไหมครับว่า ถ้าเราต้องการรู้ว่าผลกำไรข้างหน้า เวลามีการปรับเปลี่ยนต้นทุน หรือราคาขายต่างๆ เกิดขึ้นมา จะได้ผลกำไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับ หรือถ้าเรามีข้อมูลที่เราเก็บในธุรกิจของเราเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีนะครับ 1 ปี และเราต้องการรู้ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า 6 เดือนข้างหน้า เราจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับ เราจะได้ศึกษาในบทนี้กันนะครับ โดยใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานเหมือนเช่นเดิมนะครับ ถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับ ในการใช้ Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการพยากรณ์ผลลัพธ์นะครับ จากข้อมูลที่เรามีอยู่ หรือเราเรียกมันว่าเป็นการ forecast นะครับซึ่งผู้เรียนนะครับสามารถนำข้อมูลที่ผู้เรียนมีนะครับ มาลองใช้ Excel ในคำสั่งการพยากรณ์ผลลัพธ์นะครับ เพื่อปฏิบัติพร้อมๆกับอาจารย์ได้เลยนะครับ จะได้ทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับ โดยในการพยากรณ์ผลลัพธ์หรือการ forecast นะครับอันดับแรกเลยนะครับ ผู้เรียนจะต้องมีข้อมูลก่อนนะครับ ซึ่งไอ้ข้อมูลที่ผู้เรียนมีนะครับ จะต้องประกอบไปด้วยอันที่1นนะครับจะต้องมีคอลัมน์หนึ่งที่เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับ ไทม์ไลน์ นะครับ หรือเกี่ยวกับวันที่ที่เราใช้ในการทำรายการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ อย่างตัวอย่างของอาจารย์นะครับจะเป็นวันที่ที่เขาสรุปยอดสั่งซื้อในแต่ละเดือนนะครับ อันที่ 2 นะครับที่ผู้เรียนต้องมีเลยในข้อมูลก็คือ คอลัมน์ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ หรือจำนวนที่เราต้องการให้พยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการมีในที่นี้นะครับ จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันตามระยะเวลาที่เราเก็บลงไปนะครับ อันนี้คือ 2 อย่างที่ควรจะมีในข้อมูลของผู้เรียนนะครับ เมื่อเรามีข้อมูลครบ ตามที่เราต้องการแล้วนะครับ เราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการพยากรณ์ล่วงหน้า ซึ่งในการทำงานนะครับ หรือการใช้คำสั่งนะครับ เราจะเข้าไปที่ตัวเมนู Data หรือข้อมูลข้างบนก่อนนะครับ จากนั้นนะครับ ผู้เรียนจะต้องเอาเมาส์นะครับ ไปคลิกตรงเซลล์ไหนก็ได้นะครับ ที่เป็นส่วนของข้อมูลนะเพื่อให เคอร์เซอร์หรือเมาส์ของเรานะครับรับรู้ว่าตอนนี้เราได้เลือกข้อมูลชุดนั้นอยู่นะครับวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ ขอให้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เรามี จากนั้นนะครับในการวิเคราะห์พยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าหรือการ forecast นะครับเราจะเลือกที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์นะครับ หรือ forecast ข้อมูลเราก็กดที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์เลยนะครับ เราก็จะเห็นว่าตัว Excel นะครับ ก็จะขึ้นตัว Visual Line ขึ้นมานะครับ เป็นการนำข้อมูลที่เรามีไปสร้างเป็นแผนภาพนะครับ เป็นกราฟ แล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นส่วนของการพยากรณ์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมา เราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับ จะเป็นส่วนของข้อมูลจริงที่เรามี และส่วนที่เป็นสีส้มนะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ด้วยโปรแกรม Excel เป็นไงครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แค่เรานำข้อมูลที่เรามีนะครับแล้วเราก็กดที่ตัวแผ่นงานการพยากรณ์หรือการ forecast นะครับตัวโปรแกรมก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีแล้วก็ ทำการพยากรณ์ออกมาล่วงหน้าได้นะครับ ซึ่งใน default ที่เป็นตัวอย่างของอาจารย์นี้นะครับ จะเห็นว่าล่วงหน้าอยู่ประมาณนะครับ ตั้งแต่เดือนตุลา62 นะครับพฤศจิจิกายน62 แล้วก็ธันวาคม 62 3 เดือนนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ตัวโปรแกรม Excel สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้นะครับ ในการพยากรณ์นะครับ ผู้เรียนอาจจะต้องการปรับจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับ ซึ่งในการปรับเปลี่ยนนะครับ ผู้เรียนสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ได้ที่ตัวเมนูปฏิทินข้างล่างนะครับ ให้ผู้เรียนกดคลิกที่ตัวเมนูปฏิทินนะครับ จากนั้นผู้เรียนก็เลือกช่วงหรือวันเวลาที่ผู้เรียนต้องการให้ พยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าไปนะครับ เช่นอาจารย์ต้องการปรับไปจนถึงเดือนกุมภานะครับ อาจารย์ยังใช้วันเวลาเดิมแล้วกันนะครับ ก็คือวันที่ 15 เราก็เลือกเป็น 15 กุมภานะครับ จากนั้นผู้เรียนก็จะเห็นว่าตัววิชวลไหลข้างบนนะครับ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ จากเมื่อกี้มีถึงแค่วันที่ 15 ธันวา62 นะครับ ก็จะเพิ่มมาอีก 2 เดือนก็คือ 15 มกราคม 63 แล้วก็ 15 กุมภาพันธ์ 63 นะครับ ดังนั้นในการปรับจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ขึ้นอยู่กับผู้เรียนนะครับ ว่าต้องการดูการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้าไป กี่ช่วงเวลาผู้เรียนก็สามารถเลือกได้นะครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มสร้างนะครับ ตัวโปรแกรม Excel นะครับ ก็จะสร้างตัว ชีตใหม่ขึ้นมานะครับ ที่เป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ ให้เราได้รับรู้นะครับ เราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับ ในส่วนที่ Excel สร้างขึ้นมานะครับ เราก็ลองปรับแต่งดูนะครับ ในที่นี้นะครับเรามาลองดูทีละส่วนกันนะครับ ก็คือส่วนแรกก่อน ก็คือส่วนของ วันที่นะครับ ในส่วนของวันที่นะครับก็คือผู้เรียนจะสามารถที่จะดูข้อมูลเหมือนเดิมได้นะครับ ก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่ 15 ตุลา61นะครับ จนถึง 15 กันยา62 อันนี้คือข้อมูลของเราที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับ หลังจากนั้นก็คือเป็น 15 ตุลา62 ไปจนถึง 15 กุมภา63 นะครับ จะเห็นว่าจำนวนที่สั่งซื้อจะไม่มีค่าข้อมูลแล้วนะครับ เนื่องจากว่าเรายังไม่ถึงวันที่เราจะสรุปยอดสั่งซื้อของแต่ละเดือนนะครับ ก็เลยเป็นข้อมูลว่างๆ ที่เรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลลงไปนั้นั้นตั้งแต่ 15 ตุลานะครับจนถึง 15 กุมภา63 เราจะมาดูในส่วนที่เป็นคอลัมน์ของการพยากรณ์นะครับว่าจากข้อมูลที่เรามี แล้วเราต้องการรู้ล่วงหน้าว่า ตุลาถึงกุมภาหกสามจะมียอดสรุปจำนวนสั่งซื้อเป็นยอดเท่าไหร่ เราก็จะมาดูในส่วนของการพยากรณ์นะครับ ก็จะเห็นว่า Excel ก็จะเอาข้อมูลที่เรามีนะครับ มาวิเคราะห์แล้วก็สรุปออกมาเป็นผลลัพธ์ให้เรารู้ได้นะครับ อย่าง 15 ตุลา 62 ก็จะกลายเป็น สรุป ยอดจำนวนสั่ง ซื้อ ก็เป็น4 0 0 4นะครับ จนถึง กุมภา63 ก็จะเป็นประมาณ 4,900กว่ากว่า อันนี้คือสิ่งที่ Excel พยากรณ์ผลลัพธ์ออกมาให้เราได้ นะ ครับ ตามข้อมูลที่เรามีอยู่ นะ ครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวแผนภาพนะครับที่ Excel สร้างขึ้นมาให้ นะครับยังเหมือนเดิมก็คือสีฟ้าคือข้อมูลที่เราเก็บไว้ ส่วนสีส้มก็คือข้อมูลที่ Excel พยากรณ์ออกมาให้นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับในตัว Excel นะครับยังบ่งบอกถึงค่าความเชื่อมั่นนะครับในการพยากรณ์ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับ ตัว Excel จะบอกค่าความเชื่อมั่นมันด้วยนะครับ ว่าระดับล่าง ับระดับบนจะมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ เช่นในที่นี้ก็คือ 15 ตุลา จะเห็นว่าการพยากรณ์เขาพยากรณ์มา 4,004ความเชื่อมั่นที่ระดับล่างจะอยู่ประมาณ 3,800 นะครับ ความเชื่อมั่นระดับบนอยู่ประมาณ 4,192 นะครับ อันนี้คือช่วงความเชื่อมั่นที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับ เป็นขอบเขตของการพยากรณ์ที่ Excel พยากรณ์มาให้ได้นะครับ ซึ่งในขอบเขตตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าในส่วนของหัวคอลัมน์ข้างบน จะมีในส่วนของการกรองได้ฟิลเตอร์ได้นะครับ เราก็สามารถเข้าไปกรองดูข้อมูลตามที่เราต้องการได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันที่จำนวนสั่งซื้อนะครับ การพยากรณ์ที่ Excel ทำให้นะครับ หรือแม้แต่ระดับความเชื่อมั่น เราก็สามารถเข้าไปกรองข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลที่เราสนใจได้นะครับ อันนี้คือสิ่งที่ Excel สามารถพยากรณ์ออกมาให้ได้ หรือนะครับ แม้แต่ในการตั้งค่านะครับ ในลักษณะของการพยากรณ์นะครับ เราก็สามารถตั้งค่าความเชื่อมั่นได้ ก่อนที่เราจะสร้างออกมานะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราลองย้อนกลับไปที่ตัวข้อมูลเรานะครับ ตอนที่เรากดตัวสร้างแผ่นงานพยากรณ์นะครับ เราจะเห็นว่ามีตัวเลือกอยู่ข้างล่าง จากนั้นเราสามารถมาปรับช่วงความเชื่อมั่นตรงนี้ได้นะครับ ในที่นี้ก็คือค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมจะตั้งไว้ 95% แต่ถ้าเราต้องการมากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้ เราก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับ หรือแม้แต่ช่วงของการเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์ หรือจุดสิ้นสุดของการพยากรณ์ตามที่อาจารย์ได้แนะนำไปเมื่อกี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับ รวมถึงช่วงของข้อมูลนะครับ ที่เราใช้ในการพยากรณ์ก็ปรับแต่งได้นะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนต้องการปรับแต่งก็ เข้ามาปรับแต่งในส่วนของตัวเลือกหรือออปชันตรงนี้ได้เลยนะครับ